โอ้โห นี่คือความจริงในลอสแอนเจลิสปี 2023 อเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย It must stop and change starts now ตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาแล้วนะคะ ว่าในปีนี้เนี่ย จะต้องหาบ้านให้คนไร้บ้าน นี่คือเชลเตอร์นะคะ เป็นบ้านพักของคนไร้บ้าน ครั้งนี้ใช้เงินทุนนะคะในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเยอะเป็นประวัติศาสตร์ ฮัลโหล สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ มอส นะคะ มอสลาวันวันค่ะ ตอนนี้นะคะ มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็ปีใหม่นี้นะคะใครที่ดูช่องมอสนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตาม ยังไงก็ฝากกดด้วยนะคะ เพราะว่าปีนี้นะ เราจะต้องไปที่ 1 ล้าน subscribe ด้วยกันนะคะส่วนใครที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะปีนี้นะคะมอสก็ยังจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะทั้งคนไทยคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะและถ้ามีโอกาสนะมอสก็จะไปรัฐอื่น ื่นด้วยและวันนี้นะคะ มอสก็พาทุกคนมาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะคะ นี่ค่ะ Six Street Bridge นะคะ ตรงนู้นเห็นไหมตึกสูงๆมันเป็นดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะ มันจะเป็นสะพานลอยข้ามแม่น้ำลอสแอนเจลิสริเวอร์นะคะ ความยาวประมาณ 1 กิโลนะคะ เลยนะคะตรงนี้จะเป็นเลนจักรยานและขวามือก็จะเป็นแบบไว้วิ่งเล่นแล้วก็สามารถมาเล่นสเก็ตได้ด้วยนะคะ เอาจริงๆนะสะพานนี้มันมีมาปีนี้ก็ 91 ปีแล้วค่ะทุกคนคือมีมานานมากแต่ว่าในช่วงปี 2016ใช่ไหมสะพานนี้เขาสั่งปิดแล้วเขาก็มาทำใหม่นะคะใช้เวลาทำประมาณ 6 ปีแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะคะเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาเองนะคะในปี 2023นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้าง แต่ปัญหาสำคัญนะคะที่มอจะพูดทุกปีก็คือปัญหาคนไร้บ้านนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในปี 2023 คนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสจะเป็นยังไงบ้าง ป่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่นู่นกันค่ะแป๊บเดียวฝนตกแล้วนะคะ ตอนนี้ฝนตกนะคะ อากาศทั้งนอกเนี่ยหนาวนะ 14 องศานะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นในช่วงเดือนมกราคมนะคะ ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาว แต่ว่าช่วงนี้หลังปีใหม่มา ฝนก็แบบตกจุดๆตก ๆ นะ โอเคมา เดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในดาวทาวลอสแอนเจลิสนะคะ สะพานนี้เราจะเห็นว่าคนนะขับรถฮาร์เลย์ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านกันเยอะนะตอนนี้เราข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนในตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันหยุดมันค่อนข้างที่จะแบบเงียบเหงาเนาะและเห็นปะอันนี้เป็นเต็นท์ของคนไร้บ้านนะคะ ที่เขามาใช้พื้นที่ริมถนนในการนอนนะโอ้โห เอาถุงอะไรกลางถนนเนี่ย ขับมาแถวนี้ต้องระวังนะ ตอนนี้มอสขับเข้ามาใกล้ย่านสกิทโลนะคะ คือเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วเนี่ย มอสอะได้มาย่านนี้ แล้วจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านแบบเต็มถนนเลยนะ ดูซิว่า 2 ปีผ่านมาเนี่ย คนไร้บ้านโฮมเลสจะน้อยลงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะ ตเมนต์เป็นคอนโดส่วนใหญ่จะปล่อยล้างหมดนะคะ เพราะว่าเป็นเหมือนเมืองคนไร้บ้านเลยก็ว่าได้นะคะ ย่านนี้ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนะหนักขึ้นด้วยนะทุกคนตอนนี้ปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสนะคะ เพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 70,000คนนะคะ คนมองไปขวามือ โหย นี่มันลอสแอนเจลิสนะเนี่ย อเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐที่มีคนไร้บ้านเยอะที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ รวมๆแล้วในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีคนไร้บ้านนะคะประมาณ 1 7 0 0 0 0 คน แล้วก็รองลงมานะคะก็คือนิวยอร์กนะทุกคน นิวยอร์กเนี่ยมีประมาณ1 0 0 0 0แคน อันดับ 3 ก็จะเป็นฟลอริดา ฟลอริดาเนี่ยประมาณ 30,000 คน เป็นไง ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วแคลิฟอร์เนียเนี่ยเยอะมากๆเลยนะ เดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนทายนะ รัฐไหนในอเมริกาที่มีโฮมเลดน้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวให้ทายเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะนี่โฮมเลดนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและเยอะมากที่สุดนะเขาบอกว่าที่เพิ่มสูงขึ้นอ่ะจะเป็นคนเชื้อสายฮิสแปนิก ละตินนะลองลงมาก็จะเป็นคนผิวสี ผิวดำแอฟริกันอเมริกันนะคะ ถามว่ามีคนเอเชียไหมมีนะ คนเอเชียเนี่ยประมาณ1%นะทุกคนซ้ายมือปะอันนี้เขาเป็นจุดที่เขาแจกอันนี้วันนี้เอาเสื้อผ้ามาแจกนะคะเพราะว่าหน้าหนาว บางครั้งเขาก็จะมีอาหารมาแจกตรงนี้แล้วช่วงปีใหม่เขาก็จะมีจัดปีใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะ ให้กับคนไร้บ้านนะคะ ทำบาร์บีคิวริมนี้กันเลยเหรอห้องน้ำไว้ให้คนไร้บ้านได้ใช้นะคะ ใครที่มาในลอสแอนเจลิสไม่แนะนำให้เข้ามาในย่านนี้เลยนะคะ มันจะเป็นถนน 6 ถนน 7 นะคะ เขาเรียกว่าสคิทโลนะ ในตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะ ถ้ามาเที่ยวสะพานเมื่อกี้ได้ แต่ว่าอย่าได้ขับเข้ามาเลยนะ ปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ้น 4%นะคะ อยากจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยทางการของลอสแอนเจลิสเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะ โดย คาร์เลนบัสนะคะนายกเทศมนตรีคนใหม่ของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาเห็นเหมือนที่เราเห็นนะคะ และตอนนี้เขาได้มีการประกาศนะคะว่าปัญหาคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาก่อนเลย เป็นกรณีฉุกเฉินเลยนะคะ ก็ตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องหาบ้านให้คนไร้บ้านอยู่ได้15,000คนภายในปีนี้นะทุกคน เพราะว่าปัญหาคนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะ ค่าบ้านพัก ค่าที่อยู่อาศัยมันแพงมากๆนะคะ จนเขาไม่สามารถจ่ายได้นะคะทุกคนบอกว่าแพงขนาดไหน 1 ห้องนอนตอนนี้นะประมาณ 1,600 600เหรียญ ถ้าลองมาคิดง่ายๆ ก็บอกว่า เฮ้ย รายได้ขั้นต่ำได้ชั่วโมงละ16 เหรียญในลอสแอนเจลิส ลองคิดง่ายๆ ถ้าทำงาน 5 วัน เดือนหนึ่ง20 วัน ตีซะว่าเดือนหนึ่งเนี่ย จะได้ประมาณ 2,500 เหรียญ จ่ายค่าบ้านไปแล้ว 1,600-1,700แล้วเขาจะเหลือตังอะไรกัน หลายคนบอก เออ อ้าว แล้วทำไมอยู่กันได้ล่ะ คือต้องบอกว่าถ้ามาอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยต้องปรับตัวนะทุกคน ก็วิธีการปรับตัวก็คือยังไงเราก็ต้องไปอยู่กับคนไม่รู้จักก็คือไปแชร์ห้องอยู่อะไรเงี้ยอาจจะจ่าย400 500 เหรียญต้องไปอยู่กับคนอื่น ใช้ห้องน้ำร่วมร่วมกันไปนอนห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสู้นะ ชีวิตที่นี่นผ่านไปแค่ 2 นาที 3 นาที เหมือนหลุดมาอีกเมืองนึงเลยป่ะอันนี้คือตึก บรรยากาศในตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสจริง ๆ นะคะ ก็จะเป็นตึกสูง ๆ บรรยากาศคล้ายกับนิวยอร์กเนาะเป็นตึกเก่า ๆ อะไรอย่างนี้ มองเห็นไหมนี่คือเชลเตอร์นะคะเป็นบ้านพักของคนไร้บ้านนะคะ ที่ทางการลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วมองมองไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชุมชนแออัดในลอสแอนเจลิสเนาะมันแบบมันไม่เพียงพอนะคะเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะ อันนี้เป็นเชลเตอร์บ้านพักใช่ไหมถ้ากล้องแพนไปทางซ้ายนะอันนี้จะเป็นคนไร้บ้านที่เขายังไม่มีเชลเตอร์ให้อยู่นะคะเขาก็ยังต้องมาอาศัยกลางเต็นท์นอนริมถนนอยู่อย่างนี้นะคะ ก็ มีคนมาแบบมามาคอยช่วยเหลือแจกน้ำแจกอาหารด้วยนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่เชลเตอร์อย่างนี้นะคะ เพิ่มขึ้น 12%นะคะ คือคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสเนี่ยที่มอสบอกตัวเลขไปว่า 70,000 คนใช่ไหมคะ 20,000 คนเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่ในเชลเตอร์บ้านพักของทางการนะคะ แล้วก็อีก 50,000 คนก็คือคนที่ยัง ไม่มีบ้านอยู่นะ ยังอยู่ตามเต็นท์ตามถนน ข้างถนนอาศัยรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่า 40%เลยนะเป็นคนไร้บ้านเรื้อรังเขาอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้ว บางคนก็เกิดในครอบครัวที่เป็นคนไร้บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคนติดยาคนที่ป่วยทางจิตนะคะจากการใช้สารเสพติด แล้วก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะ แต่ที่ ฟังแล้วก็แอบเศร้าเหมือนกันนะ เขาบอกว่า 6%เป็นทหารผ่านศึก มาทุกคน ตอนนี้มอสก็มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะ เมื่อกี้เราขับรถ มาจากตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสเมื่อกี้นะคะประมาณ 10 กิโลนะประมาณ 20 นาทีนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้มอสอยู่เขาเรียกว่าย่านลัชมอนนะคะ อยู่ใกล้ๆกับฮอลลีวูดนะคะเป็นยังไงแบบ มีร้านขายของนู่นฝั่งนู้นมีร้านอาหาร มีแบบแหล่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแบบเด็กแนว ๆ มาเดินนะคะนี่คือในลอสแอนเจลิสนะคะยังเป็น วันเดียวกันนะวันที่เดียวกันเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านมา อันนั้นคือแบบลงลงไปเดินไม่ได้เลยนะ เพราะว่าอันตรายมาก ๆ นะคะ ตรงนี้ก็ปลอดภัยนะคะมอสจะกินอะไรดีตอนนี้ฝนตกด้วยนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เป็นไรมันตกตกหยุดหยุดนะคะ ช่วงนี้อากาศข้างนอก 14 องศา เพราะฉะนั้นเราจะต้องกินมาเดี๋ยวพาไปดูว่ากินอะไร น้องหมาเยอะเลย คือคนสามารถมาเดินแบบ รีแลกซ์อะไรกันอย่างนี้ได้นะ แล้วก็ตอนนี้มอสก็มาถึงร้านที่หมอจะกินแล้วค่ะนี่ Salt and Store ไอติม yeah. หน้าหนาวนะ แต่ว่าร้านไอติมไอศครีม คนก็ยังเยอะนะคะเออเพราะว่าเพราะว่าไงนะถ้ากินเย็น ๆ แล้ว จะยิ่งทำให้เราอุ่น ใช่ปะมั่วปะ thank you นี่ค่ะไอติม หนาวๆอย่างนี้ต้องกินไอติมจ้า หนาวๆอย่างนี้นะ ได้กินไอติม เย็นๆชื่นใจชอบมากเลยอ่ะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่กับ คาราเมลอยู่ข้างในคนละสิบเหรียญนะคะประมาณ 350 บาทจริงๆมัน 8 เหรียญไง แล้วเราก็ให้ทิปเข้าไป 2 เหรียญนนะคะก็เป็นไงคะตั้งแต่มอส ไปพาทุกคนไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่เย็นลิ้นชาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะจนมาถึงในย่านลัสมอนคิดว่า LA ปี 2023 ยังน่าอยู่ไหม เอาจริงๆนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในลอสแอนเจลิสก็มีทั้งย่านที่มันน่ามารวมถึงย่านที่เราไม่ควรไปจริงๆ แล้วอ่ะ คือมอดว่าบนโลกนี้เลยนะ ไม่ใช่แค่เฉพาะอเมริกา ไม่ใช่เฉพาะในลอสแอนเจลิส มันมีจุด สีดำจุดที่อันตรายและจุดที่เราควรจะไป อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองไปที่ไหน ก็มอดยังเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวลอสแอนเจลิสมันยังมีอีกหลายที่ที่น่าเที่ยวนะคะแต่นั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งความจริงนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะว่าในปี 2023เนี่ยเป็นยังไง และสิ่งที่เราจะต้องลุ้นก็คือว่าคาร์เลนบัสนะคะนายกเทศมนตรี คนใหม่ของลอสแอนเจลิสเขาจะจัด การกับปัญหาคนไร้บ้านได้หรือเปล่า เพราะรู้ไหมว่าเขาอะต้องใช้เงินในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านอะเยอะเป็นประวัติศาสตร์ เพราะว่าใช้เงินมหาศาลมาก ๆ นะคะ จำนวนถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ หรือคิดเป็นเงินไทย 40,000 กว่าล้านบาทนะ คือใช้เงินทุนในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเยอะมาก ๆ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นนะคะว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยจะกลับมาสดใสนะคะจะมีการจัดที่จัดทางได้ตามที่คาร์เรนบัสเขาแบบเฮ้ยตระหนักถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะ เพราะว่าในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอย่างฟุตบอลโลกที่นี่นะคะมีโอลิมปิกด้วยนะคือลอสแอนเจลิสเนี่ยบางทีก็ ในช่วงนั้นก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะ แล้วอาจจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเนาะก็ต้องเร่งจัดการนะคะ ได้เวลาเฉลยนะคะฉันนันนันรัฐไหนในอเมริกาที่มีคนไร้บ้านโฮมเลสน้อยที่สุดเฉลยก็คือนอร์ทดาโกต้าค่ะ มีใครทายถูกปะนอตดโคต้าเนี่ยจะอยู่ทางข้างบนนะคะ ถ้าเราดูจากแผนที่เห็นไหม แล้วก็จะอยู่ติดกับประเทศแคนาดา แถวนั้น มอสเดาว่าน่าจะอากาศหนาวนะ เพราะว่าถ้าคนเขาม่อยู่ริมถนนเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะ แถวนั้นมีคนสถิติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 540กว่าคนนะคะ แต่ว่าในลอสแอนเจลิส70,000 คนนะเราก็หวังว่าปีหน้าปีต่อๆไป ยอดมันก็จะลดลงนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะเป็นคลิปต้นปีแล้วกันนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะ แล้ว ล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะทาง YouTube ก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะคะ และอยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมอสก็จะมีเริ่มไลฟ์สดด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากดูบรรยากาศแบบสดๆนะคะในลอสแอนเจลิสหรือว่ามอสไปเที่ยวไหนมีแบบสดๆ ก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะ กด follow นะคะทาง Facebook นะคะมัสลาวันวันชื่อเดียวกันเลยนะคะ โอเค คลิปนี้ก็ขอทำร่างกายให้อุ่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มละลายแล้วล่ะอืม